老鸭。 ในวันที่ฉันไม่เลยอะไรอย่าง เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเลยเศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่นาอยู่ลำบากอาข่าวอยากมาแบกเงินทองไม่พอใช้ถึงมองกันที่ภายนอกหรือมองกันที่ภายในโปรดมองกันที่ใจ้มองที่ถึงข้าเดิถึงหน้าตาดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันในเธอไม่จนหมดในชีวิตตอนนี้ก็ไม่เป็น จอกับเธอในวันที่ฉันไม่เลยอะไรอ่ะเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเลย ขอบคุณ